การฟิลเตอร์เพื่อกรองข้อมูลที่กล่าวในข้างต้น เหมาะสำหรับใช้สำหรับในการค้นหาและแทนที่ข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลมีจำนวนเรคคอร์ดไม่มากนักนะคะ ก็คืออยู่ในระดับประมาณหลักร้อยหรือหลักพันเรคคอร์ดเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการดังกล่าวนะคะ ในการตรวจสอบข้อมูลในการฟิลเตอร์แล้วก็ดูเพื่อค้นหาแล้วก็แทนที่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเรามีจำนวนเรคคอร์ดเป็นจำนวนมาก นะคะในการที่เราจะค้นหาและแทนที่ข้อมูล ยังขอแนะนำว่าให้ไปใช้ที่เมนู Edit เหมือนเดิมนะคะ เลือกไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกไปที่ Replace ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการจะค้นหาคำว่า m แล้วก็ต้องการแทนที่ด้วยคำว่า mail นะคะเราสามารถใช้วิธีการค้นหาแล้วก็ แทนที่ด้วยวิธีการนี้จะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่ามีฟังก์ชันให้เราเลือกว่า เราจะแทนที่ทีละคำหรือว่าแทนที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลที่มีปริมาณมากนะคะ เราสามารถเลือกใช้วิธีการ r e p a g e all ได้เลยนะคะ ซึ่งตรงนี้จะทำให้เราสามารถสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากได้ไงล่ะคะโอเคนะคะ อันนี้เป็นส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การค้นหาการแทนที่ และการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ในเรื่องของการใช้ฟิลเตอร์ นอกจากนี้แล้วค่ะ ในส่วนของฟิลเตอร์นะคะ ยังจะมาช่วยเราในเรื่องของการกรองข้อมูลที่เราสนใจ ในกรณีที่เรามีข้อมูลที่เราสนใจ แล้วเราได้มีการไฮไลท์หรือว่ากำหนดสีให้กับข้อมูลเอาไว้นะคะ อย่างตอนนี้เราเห็นว่าข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสนใจ เราก็ไฮไลท์ด้วยสีเอาไว้ 1 สีนะคะ หรือว่าเราไฮไลท์ในส่วนของข้อมูลเลคคอร์ดนี้เอาไว้ว่าเลคคอร์ดนี้เป็นเลคคอร์ดที่เราสนใจแล้วต้องการที่จะติดตามเขานะคะ ในกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องการจะติดตามเขาเป็นพิเศษ โดยเราไฮไลท์ด้วยสีส้มใช่ไหมคะ อันนี้คือกลุ่มของข้อมูลที่เราสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะเอาไว้ใช้ในการดูแล้วว่าเป็นข้อมูลที่เราสนใจที่เราต้องการจะติดตาม หรือถ้าเกิดในอันดับที่เรามาเราบอกว่าถ้าอย่างนั้น กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะติดตามในเป็นอันดับที่ 2 นะคะ เราไฮไลท์ด้วยอีกสีหนึ่งนะคะ เราสามารถที่จะไฮไลท์ข้อมูลต่างๆเอาไว้ เมื่อเราไฮไลท์ข้อมูลต่างๆเอาไว้ด้วยสีต่างๆ แล้วเนี่ย ในส่วนของฟิลเตอร์ยังสามารถจัดการในเรื่องของการกรองข้อมูลเฉพาะสีได้ด้วยค่ะ เรามาดูนะคะว่าทำได้ยังไงบ้าง เลือกไปที่ฟิลเตอร์ค่ะ ในส่วนนี้เราสามารถฟิลเตอร์ by color นะคะ โดยเลือกตามสีได้ เห็นไหมคะว่าสีที่เรากำหนดเอาไว้มีอยู่ 2 สีก็คือสีส้มแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมคะ เราสามารถฟิลเตอร์ดูเฉพาะที่เป็นสีเหลืองได้นะคะ หรือฟิลเตอร์เฉพาะส่วนที่เป็นสีออเรนจ์ตามที่เราต้องการได้เลยเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะ ที่ทำให้เราสามารถทำงานกับข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่าย แล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะ ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า ฟิลเตอร์เป็นตัวที่เข้ามาช่วยให้เราสามารถจัดการในเรื่องของการกรองข้อมูลแล้วเอาข้อมูลต่างๆ มาใช้ในเรื่องของการแทนที่ในเรื่องของการเลือกหรือกำหนดระดับความสำคัญของข้อมูลได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะ ในส่วนของ Ribbon Data เมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของการซอ์สข้อมูลนะคะ ถ้าเราต้องการจะจัดเรียงข้อมูลตามอายุนะคะ โดยจัดเรียงอายุจากน้อยไปหามากก็เลือกจาก smallest to largest นะคะ แล้วก็คลิกโอเค จะเห็นได้ว่าจะ จะเห็นได้ว่าข้อมูลจะถูกจัดเรียงตามอายุตั้งแต่อายุน้อยที่สุด ไปจนถึงอายุมากที่สุด อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะ ที่เราสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากกันแล้วใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่า ต่อให้องค์กรธุรกิจของท่านมีข้อมูลปริมาณมากแค่ไหนก็ตามนะคะ ท่านก็จะสามารถจัดการกับข้อมูลดังกล่าวได้ และเลือกข้อมูลที่สนใจนะคะ มาใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมคะสำหรับในหัวข้อถัดไปที่เราจะศึกษาเรียนรู้กันในบทนี้ก็คือ การสร้างและปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆ เป็นหัวข้อที่จะทำให้ท่านสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ ขององค์กรธุรกิจผ่านทางโปรแกรม Excel ไงล่ะคะ อย่าลืมไปติดตามและรับชมกันนะคะ